ประโยค Bonjour, bienvenue au commissariat de k a t o u แปลว่าสถานีตำรวจเทศบาลเมืองกระทูยินดีต้อนรับคำว่า Bienvenue. เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ ในที่นี้ภาษาฝรั่งเศสนำมาใช้เป็นคำกล่าวต้อนรับ ผู้ที่มาที่สถานีตำรวจภูธรเทศบาลเมืองกระทูคำว่า Oh. เป็นคำที่เกิดจากการรวมกันของ accent grave ซึ่งเป็นคำบุพบทแปลว่าที่ และคำว่า le ซึ่งเป็นคำนำหน้านาม ชี้เฉพาะเจาะจงเพศชายเอกพจน์ ใช้นำหน้าคำนามเพศชาย เอกพจน์ เมื่อ accent grave และ le มาเจอกัน ภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้เปลี่ยนรูปเป็น o เพื่อให้ออกเสียงได้ราบรื่นขึ้น จาก a l เป็น o คำว่า commissariat เป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ แปลว่าสถานีตำรวจ คำว่า de เป็นคำบุพบทแปลว่าของ ในที่นี้ใช้เป็นส่วนขยายคำนาม commissariat ของคำว่า de catou หากแปลตามตัวอักษร ก็คือสถานีตำรวจของเทศบาลเมืองกะทูประโยค bonjour où puis-je porter plainte s'il vous plaît แปลว่าสวัสดี ฉันจะแจ้งความได้ที่ไหน คำว่า อ ù แปลว่าที่ไหนคำว่า p o r t e เป็นคำกริยารูปเดิม แปลว่าขนไป เอาไปคำว่า plainte เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ แปลว่าการบน่น เมื่อนำคำว่า p o r t e มาใช้ร่วมกับ plainte จะแปลว่าแจ้งความ หรือร้องเรียน หรือร้องทุกข์ เช่นเดียวกับในสถานการณ์ที่ผ่านผ่านมา ภาษาฝรั่งเศสจะนิยมต่อท้ายคำร้องขอด้วยคำว่า s'il vous plaît เพื่อแสดงความสุภาพต่อผู้ที่เราร้องขอ